ค่ะเราเข้ามาสู่บทเรียนในบทที่2นะคะซึ่งในบทที่2เนี่ยเป็นเรื่องของรูปแบบองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเนื้อหาในบทนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจว่ารูปแบบขององค์กรกำกับดูแลอิสระที่ทั่วโลกก็ทำกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีกี่รูปแบบ แล้วเเราประเทศไทยเองตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี2540ฉบับปี2550แล้วก็ฉบับปัจจุบันปี2560เนี่ยเราเลือกใช้แบบไหน แล้วสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางทุโิโยีเศรษฐกิจสังคมของเราหรือไม่ รวมถึงเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุ ในห่วงเวลาตั้งแต่2540จนถึงต้องใช้คำว่านับปัจจุบันนะคะว่าเราจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุ ให้กับบริการกิจการโทรคมนาคม ในแต่ละรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะทั้งหมดนี้จะทำให้เราเข้าใจว่า กระบวนการที่เราเลือกรูปแบบองค์กรกำกับดูแล แล้วก็การทำปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสรรของเรากับบริการที่มีอยู่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันกลายเป็นเเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนอย่างไร กับพัฒนาการของเทคโนโลยีโทรคมนาคมในอนาคต ซึ่งแรกๆ เราก็จะพูดถึง 4G แต่ว่าในเร็ววันนี้เราก็น่าจะต้องพูดถึงเทคโนโลยี 5G ทั้งหมดนี้เราจะได้เรียนรู้ในในส่วนของบทที่2นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืม ติดตามวิดีโอสัมภาษณ์ของอาจารย์มีวิทยกรมาด้วยนะคะ ซึ่งก็วิทยกรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยอดพลเทพสิทธานะคะ จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็มีเอกสารประกอบการบรรยายนะคะ ที่ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมประกอบได้ด้วย